กจริงกลับมาพบกันในครั้งนี้ขนเคล็ดรับความรู้เกี่ยวกับการปลูกลำไยปลูกอย่างไรให้ลดต้นทุน ปลูกอย่างไรให้ผลผลิตมีคุณภาพและทำอย่างไร ให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยร่ำรวยขึ้น เรื่องเหล่านี้อยู่ในวัดทุกโลกลำไยสั่งได้ เมื่อปลูกลำไยโดยนำต้นกล้าที่สมบูรณ์ลงหลุมแล้ว ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า จะทำอย่างไร ให้ลำไยอยู่รอด ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 1. ควรทำร่มเงาให้ต้นลำไยที่ปลูกใหม่ 2. การให้น้ำควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ จนต้นลำไยตั้งตัวได้ดี 3. ใช้วัสดุคุมดิน ได้แก่ฟางข้าว เศษหญ้าหรือพืชตระกูลถั่ว ปลูกคุมดินจะเป็นการช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน 4. การสร้างทรงพุ่มของลำไยให้เป็นต้นเดียวขึ้นมาก่อน แล้วจึงค่อยปล่อยให้แตกกิ่งก้านเมื่อมีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตรจากดิน 5. การใส่ปุ๋ย เมื่อต้นพันธุ์ตั้งตัวได้แล้ว ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยคอก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร15 15 15 อัตรา100-150 กรัมต่อต้นต่อครั้ง สำหรับช่วงเวลาในการดูแลลำไย ระยะแทงช่อดอก เมื่อเห็นช่อดอกแล้วควรมีการใช้น้ำเล็กน้อย และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆสำหรับการให้ปุ๋ยทางดินนั้น ก่อนให้ปุ๋ยควรนำดินไปวิเคราะห์ดินก่อน และให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใส่ปุ๋ยปนปุ๋ยทางใบ เพื่อบำรุงช่อดอก ปุ๋ยสูตร 10 45 10 หรือสูตรใกล้เคียง 10 52 17 อัตรา 20ถึง30ซีซีต่อน้ำ20 ลิตร การป้องกันกำจัดโรคแมลง ระวังการระบาดของหนอน แมลงศัตรูพืชที่สำคัญ เช่นมูลลำไย ควรทำการพ่นสารเคมีเป็นระยะเช่น สารคาบาลิลในระยะดอกบาน การให้น้ำควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ การช่วยผสมเกสรนนั้น ควรนำพึ่งมาเลี้ยงในระยะนี้ เพื่อช่วยในการผสมเกสร การป้องกันกำจัดโรคแมลงงดการพ่นสารเคมี เพื่อให้แมลงมาช่วยในการผสมเกสรให้มากที่สุด ระยะติดผลขนาดเล็ก ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลแคลกแกลนการใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยสูตร 13 13 21 ประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อบำรุงผลให้โตสม่ำเสมอ ระวังการระบาดของหนอน เจาะขั้วผล มวลลำไยมแมลงปีกแข็ง ระยะกำลังเจริญเติบโต ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมี สูตรตัวท้าย วงเล็บเค ระยะนี้ผลจะโตขึ้นเรื่อยๆ ควรทำการค้ำกิ่งด้วยไม้ไผ่ เชื่อพยุงกิ่งไม่ให้หักฉีก ต้องระวังค้างคาว ผีเสื้อมวลหวาน เมื่อพบแมลงเหล่านี้ ควรรีบทำการป้องกันและกำจัด โดยใช้กับดักเป็นเหยื่อพิษ ในส่วนระยะการเก็บผลลำไยเข้าไปประมาณ1ฟุตจากปลายช่อ ควรทยอยเก็บช่อผลที่แก่เต็มที่แล้วประมาณ 5-7 วันต่อครั้ง จนหมดต้นสำหรับข้อควรระวังในระยะแรกของการปลูกนะนอกเหนือจากการให้น้ำแล้วเนี่ยพอลำไยแตกใบอ่อนออกมาเนี่ยเราต้องสำรวจในเรื่องของโรคและแมลง โดยเฉพาะยิ่งแมลงเวลา ลำไยแตกใบอ่อนออกมาเนี่ย ถ้าเกิดมีมแมลง เช่นมแมลงค่อมทองนะนอนคืบกินใบ ถ้ามากินใบก็จะทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตต้องมาเริ่มต้นใหม่ก็ทำให้ การเจริญเติบโตของต้นลำไยมันช้านะนี่คือสิ่งที่เกษตรกรต้องต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้ครับ และนี่ก็เป็นขั้นตอนการดูแลรักษาต้นลำไย ให้อยู่รอดปลอดภัยในทุกช่วงระยะ นอกจากนี้แล้ว เรายังได้ข้อควรระวังของการปลูกลำไย ระยะแรก จากอาจารย์ภาวิน กูรูลำไย หากเรียนรู้และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ เชื่อได้ว่าต้นลำไยจะสมบูรณ์แข็งแรง ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพแน่นอนเลยทีเดียว ในครั้งหน้าเราจะมาบอกเล่า ในเรื่องการดูแลลำไยให้ได้คุณภาพสำหรับวัตถุโกลโชปลูกจริงลำไยสั่งได้ลาไปก่อน สวัสดีครับ ข้อคิดในการทำสวนลำไย ผมว่าสิ่งสำคัญนะครับ เกษตรกรเราเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความขยัน ไปสำรวจสวน เขาบอกว่าปุ๋ยที่ดีที่สุดของต้นลำไยคือเงาเจ้าของสวนครับ